กินต่อค่ะ กินมือด้วยบ่เนี่มือด้บ่เนี่ยบดสะใจกินมือแทน มือเลยค่ะ อืม บิ่งมีคนมาจอกเบิ่งข่อยหอมหัวแดงหอมแดง เอ้ยย่น เอ้ย เอ้ยย่น เอ้ย เผ็ดเผ็ดกินปลากินผักซีลาวออม อมเหนือใจพักซี่เล่าก่าเบี้ยวซี่ แล้วก็แน่นกบรรทอกโคแน่นโคแน่น อีหลีเลยนีบอกเกอร่อย สงสัยไม่ใช่คอยกินข้ามยังไง Mm. บิ่งแล้วก็คืองูเนาะ คืองูเสียอร่อย หมดแล้ว เกี่ยงปรับ อืม มันเป็กวนาคนตีกันพนะคนข้างบ้านคนข้างบ้านตีกัน In de haast. Is dat het? อัวหรอกเบื่อมันฟันไม่อัวหรอกคนข้างบ้านตีกันเสียงดังสนั่งวันไหวแต่ไอไม่สนไอกินอย่างเดียว บ้านใครบ้านมัน บ้านฉันมีแต่ความสุข ใครจะเป็นอะไรก็ช่างหัวมัน แล้วกินเราจังก็อไปเบื้องเขาใกล้แล้ว เบิกฟูนาวโซเรกเกอร์ เลเลเบนาเล y คีิปอกบ i n a เล b i n อกที่ไหนก็เหมือนกันหมดยากกัน้ากันยาก ใกล้ค่อยแล้วกัน ค่อยไม่สนที่ไหนไม่มีความสุขค่อยไปอยู่เด้อค่อยอยู่จะวางที่มีความสุขเอ้ยบวนอีกแล้วอิ่ม ละถ้าชอบคลิปก็ช่วยกดติดตามในเด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆค่ะ เดี๋ยวสิมากินข่าวไห้เบิงสู้เทียสู้มือสู้เว้นนอกินแบบนี้ล่ะกินไปตามภาษาตามมีตามเกิด เพชรขอบคุณหลายๆค่ะบายบายค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดี ดีโทรศัพท์ เขามาเบิ่งข่อยเด้อ เห็นว่ากระดายน้องไม่น้องไม่คู่แข่งย่ายชมพูพนะกับย่ายดาว ยายดาวณฮอนแลนด์